บ้านเสียหรือว่าไงไม่รู้ก็เลยมาในคอนเสิร์ตช่างแอร์มานานนะครับทุกคนน่าจะรู้หรือเคยขึ้นครูช่างแอร์มาก่อน A few moments later สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดเต้นนะครับ ผมไม่เล็กนะครับ วันนี้เราก็จะมาถามตอบกันนะครับว่า Q&A ของผมมีอะไรนะครับต้องถามว่ามีคนอยากอยากรู้เรื่องหรือเปล่า หรือบังคับให้เขา ก่อนชื่ออะไรแต่ก่อนสิบเมืองนะครับ แปลว่า ชื่อเล่นว่าเติ้ลชื่อจริงว่า แปลว่านักป่าชื่อเล่นนี่ไม่รู้นะเติ้ลเนี่ยใครเป็นคนตั้งแม่มันครับแม่ ไม่น่าไม่น่าจะเป็นพ่อแล้วเกิดวันไหนเกิดวันพุธครับเป็นคนเกิดพุธกลางวัน แล้วเป็นคนจังหวัดอะไรเลย เชียงทคานเเชียงคานเนี่ยเด่นสุดแล้วภูกระดึงอะไรเงี้ย ผมโตมากับธรรมชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันอไรล่าสุดอะที่เขาสร้างอะอะไรอะสะพานกระจกอะเหรออ๋อสะพานกระจกนะครับอยู่ที่เชียงคานครับไม่ไปนะครับ ผมมีเต้นที่เชียงคานครับมีแนะนำเบื้องต้นครับทำงานอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ผมสามารถออกแบบโลโก้แบนเนอร์ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ครับผมมีรับงานอยู่ที่พูดก็คือก็รับงานพิเศษเลยครับนอกเหนืองานประจำอะไรก็ก็จะได้มีงานทำ เอาจริงๆผมจะออกแบบ ตามพาบรีฟมากกว่า ถ้าใครสนใจหรือเรฟเฟรนซ์อะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็ก็คอมเมนต์มาถามได้ อันนี้คืองานประจำที่ผมทำอยู่ ทุกวันนี้นะครับ ราคาครับราคาก็ราคาแตนดาร์ดเลยที่จะได้ครับ ราคาถูกเบาๆอะไรเงี้ย ติดต่อมาได้เลยนะครับ เจ้าชายแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ถึงขั้นนั้นยังไม่รู้นะก็ก็สักวันมาถามบ่อยนะ รับงานไหมครับรับงานครับผมจะถามว่ารับแล้วได้เท่าไหร่ครับมากกว่าเงินเดือนผมหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นหมอนวดนี่ยหน้าตาอาจจะอยู่ในโซนนั้นมีรอยสักนิดนึงเจอในเท่านี้หรือเปล่า ไม่มีแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยไม่มีนะครับไอเรื่องระหว่างทะเลกับภูเขาทะเลกับภูเขาเราผมชอบภูเขามากกว่าภูเขาน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมันเดินขึ้นเขา มันเหนื่อยแต่มันจะได้เห็นสิ่งที่เราเหนื่อยนะหลังจากที่เหนื่อยเราชอบทะเลระหว่างข้าวกับ ตี๋ยวต้องข้าวครับที่เกิดข้าวก็คือข้าวก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวจะมากินก๋วยเตี๋ยวอาถ้าถามถึงแวอาหารเนอาหารชอบเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารที่ชอบก็ต้องรู้เลยนะมาจากที่ลาบสดูน่าก็น่าจะรู้ลาวขนาดนี้ลาวขั้นๆเลยส้มตำอันนี้โคแบบกินไม่เบื่อกินได้ตลอดพูดถึงอากาศชอบหน้าร้อนหรือหน้าหนาว ่าวขนาดต้องผมพิ่มผมแล้วได้ข่าวว่าชอบฟังหนังผีชอบดูหนังผีอ๋อผมชอบฟังรายการหรือชอบชอบฟังอ่าอะไรอะสถานีผีดุอะไรเงี้ยชอบฟังในสิ่งที่เดชามาเหมือนเล่าสิเหมือนเป็นคนขี้กลัวขี้กลัวแล้วมีคนเคยนิยามให้ว่า ถ้าเกิดเรากลัวอะไรสักอย่างผ่านมันพอเราผ่านเราจะเป็นคนชนะแล้วเราจะไม่กลัว นางผีที่ชอบที่สุดในไทยหรือไทยใช่ไหมไทยผมทายไหมไม่ต้องทายแล้วตอบเองไงล่ะนางผีที่ผมชอบคือชัตเตอร์ครับชัตเตอร์มันภาพที่แบบถ่ายติดวิญญาณมันมีจริงหรืออะไรเงี้ย สิ่งเล่นลับที่แบบบางทีเขาอาจจะสื่อสารให้เรารู้ในเรื่องแบบติดภาพมาอะไรเงี้ยและเรื่องนี้ดูไปกี่รอบหลายรอบนักร้องที่ชอบไทยหรือว่าไทยกับเทศเอาไทยก่อน เอาไทยเลยไทยนี่ก็นักร้อง ที่ร้องเพลงออกมาแล้วเสียงแบดเสียงร้องกับเสียงในเทปอะไรเหมือนกันนี่คือไทยอรไทยครับอะไยอรไทยแล้วพูดถ้าเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายเหรอ เป็นเสียงนุ่มๆเหมือนแจ้เดินทุกคนไปไม่ไดิไปทไม่รู้เหมือนกันนะว่า ไปโตทันยุคนี้ได้ไง แต่พอฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันมันฟังได้เรื่อย ๆ แล้วมันมันเข้ากับเรา เหมือนฟังเเป็นคนเดียว ที่ทำให้ คีย์สูงที่สุดแล้วไม่มีใครไปแตะถึงหรือว่าแตะถึงแต่อาจไม่ได้ทรงพลังเหมือนกับเขา นั่นก็คือวิสนีย์ต้นตั้งะโดูแบบตึ้งตึ๊งตึร้องเพลงพร้อมถึงแบบสุดๆแล้วลงสุดแบบโคตรมาสัจานคนนี้ คนพิเศษจริงถ้าชอบเพลงของเขาจริงอ่ะนะเพลงแรกที่ฟังแล้วรู้สึกนะคือ Run to You อ่ะ มันจะเป็นค่อย ๆแบบแบบแล้วมันเหนือสุดเออไต่ระดับแล้วก็มา ชอบอีกคืออ่า I have nothing แล้วก็ Queen of the Night อะไรเงี้ย มันจะเป็นเพลงที่เป็นประกอบภาพยนตร์ของ Bodyguard นเลยยิ่งมาดูหนังอีกโอ้โหคนนี้ทำดนหนังก็ดีแต่ไม่น่าเสียดายแต่ก็ชอบเขาอยู่แล้ว แต่รู้ใช่ไหมว่าเขาไปแล้ว ก็นี่แหละเสียดายคือเหมือนมีอีกเพลงหนึ่งนะที่เขาไปแล้ว มันจะกลับมาดังเพราะดีเจเอามาทำเพลง Higher Love ครับ อบเลยนะดีหรือฝรั่งเนี่ยผมไม่ชอบฝรั่งเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบฝรั่งแบบ ตรงขนตรงตัวใหญ่ตรงร่างใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบยุโรปเหรอยุโรปแบบผมอยากไปดูพวกงานศิลปะพวกสถาปัตยกรรมมากกว่า เพราะว่าเมืองเมืองเขามันเป็นเมืองศิลปะอะไรพวกนี้นะนักออกแบบที่ชื่นชอบมานักออกแบบเหรอครับตอนผมเรียนนะผมได้ศิลปะของคนหนึ่งชื่อเอพิวเพลแมนเป็นนักนักนักออกแบบที่เหมือน สไตล์เหมือนเขาเอาศิลปะยุคยุคปัจจุบันยุคใหม่มาใช้พวกสีสันอะไรเงี้ยใครมีคำถามนอกเหนือนี้หรือว่า อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับผม แล้วก็อินบ็อกมาถามได้นะครับว่าอะไรยังไงตอบคอมเมนต์ได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับ s c r i b ให้ผมด้วยแล้วก็จะมาทำคลิปดีๆหรือมาเล่าอะไรให้ฟังเบื่อเก็เก็บไว้ไว้เล่นๆ